สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการป้องกันการลบแอปออกจาก iPhone และก็ iPad นะครับ ผมมีวิธีการมาแนะนำ ถ้าอยากรู้มาติดตามชมกันได้เลยนะครับ มีคนสอบถามเข้ามาครับว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ใครก็ตามที่สมมุติว่าเนี่ยมาเล่นมือถือเรา แล้วไปลบแอปพลิเคชันออกจากเครื่องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ตามนะครับในคลิปนี้เรามีแนวทางมานำเสนอนะครับ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างไปชมกันครับสำหรับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้สามารถลบแอปบน iPhone ได้นะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นเลือกไปที่เวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว จากนั้นเลือกไปที่สินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store ป้อนรหัสหน้าจอนะครับ ให้เลือกไปที่การลบแอป เปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาต หลังจากนั้นเราลองออกมาที่หน้าโฮมครับแล้วลองทำการลบแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งเรากดค้างไว้จะเห็นว่าเมนูการลบแอปนั้นไม่มีแล้วนะครับ ถ้าหากเราต้องการที่จะปิดให้เข้ามาที่เดิมนะครับ แล้วก็ปรับให้เป็นอนุญาต ดังนั้นเมนูการลบแอปพลิเคชันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ และนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะตั้งค่า iPhone ของเรา ป้องกันไม่ให้ใครก็ตามนะครับมาทำการลบแอปพลิเคชันออกจากเครื่องเรา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ลองนำเทคนิคนี้ไปทำตามกันดูนะครับถ้าหากชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go